สวัสดีค่ะมาพบกับช่องนิพั์ชาแนลอีกแล้วเนาะค่ะเนาะวันนี้มาพบกับเมนูลาบเป็ดค่ะ โดยเชฟเชฟใหญ่เชฟใหญ่มืออาชีพนะคะนี่ค่ะ กำลังถอดเสื้อเป็ดกำลังถอดเสื้อเป็ดกำลังลอกหนังอยู่เนาะค่ะเนาะเนยนตัวหนักเป็ดแซ่บๆนะคะ ใช้ชูรสน่ะแซ่บเาตอนชำแหละอือวิธี ชำแหละเนี่ยชำแหละขัตอนมัน คือตอนหนังออกมันเนี่ยดู อืม จูดึงออกจะง่ายได้ตำแหน่งมันมีของมันมีตำแหน่งเอามาทิ้งมาเอาหเอาเลย ไม่เกินห้านาทีเสร็จเคล็ดลับนี่ค่ะเป่าให้เป็ดพองนะคะ เอาก้านมะละกอะละกอใส่ใส่ลงไปแล้วก็ไปนอกหนังมันนะในหนังเนื้อเยื่อมันโอ้ ก็จะพองหนึ่งวันไปเบิ่มือสิบ กำลังแหล่หนังเป็ดออกนะคะ ค่ะวิธีเอากระดูกแยกแยกชิ้นส่วนเนวนมืออาชีพมากค่ะ มีไข่ด้วยเครื่องในเป็ดขั้นตอนต่อไปนี่ต้มหนังหนังไปต้ม ต้มกระดูก แล่เนื้อออกมดแล้วก็มาซับต่างหากเครื่องในต้มไอ้มดแล้วก็เนื้อมาซับแล้วก็ตั้มตั้มตั้มผสมกับอันนี้กล้วยเนี่ยหยวกกล้วยใส่หยวกกล้วยด้วยไอเนื้อมันแน่นในสูตรมาจากข้างใดคะนี่ใส่หยวกกล้วยนี่จากที่สารใต้นี่ละ รับเฉพาะนะคะมีบอกใครมาเลยเนาะต้มแล้วต้มหนัง ต้มเครื่องในต้มกระดูก เนื้อเอาไปสับแล้วก็ปั้นซับแล้วก็ตำแล้วก็ปั้น แล้วก็ต้ม ต้มใช้หมอมาหมอซับ ปั่นเป็นก้อน ต้ม ต้มแล้ว ให้มันสุก แล้วก็ออกมาตำอีกต้องจะได้ปรุงเครื่อง โอ้จะสิได้กินเนาะเล็กหยาคักหยากเลยแต่มันมีคนปากินบ่ ปั่นมาเอาขึ้นตักออกมามาตำอีกตำอีกจังที่ได้ปรุงมันเย็นมาแล้วรอให้มันเย็นสักครู่มันราปรุงหอนๆนี่ด้ไม่ใช่ ใส่ยังปลาเด็นคืนี่พริก เครื่องพริกแดงนี่แหละพริกลาบนี่ ใส่หมดแล้ว ใส่หอม ใส่มะนาว เอาครัวกินหอม หอมแห้งเครื่องปรุงทุกอย่าง ใส่หมดแล้วน้ำจิมอุ้ยเป็นตะแสบค่ะพี่น้องเอ้ยบะหนี่สีสันโอ้มจะลอกินอชิมซีมเบิ่งเด้อพี่น้อง สิบเมื่อสิบอ้ำเบิ้งซีซันอ้ำเร็วจะกินบอพี่น้องเดี๋ยวซิมก่อนเด้อๆเดี๋ยวเืีเจ็บกับพี่น้องเลยตักบอเสิร์ฟได้เลยบอขาดบอเสร์บคักขาดียังบอบอจักแซ่บแล้วดีต้องบาซิม กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดรูปกระดิ่งด้วยค่ะ เจอกันคลิปหน้าค่ะ สวัสดีค่ะมาทำเองนะ